ไปเจต้องเข้าเออวิ่งวิวายสังจออย่างนี้เอาเปิดเปิดเติมเลยกู ผมมาขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ครับผมหนุ่มนะเกลนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกมการิชาฟอร์จูนนะครับผมก็อยู่ในค่ายของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผม โอเครันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทนะผมก่อนที่ข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะ ครับผมและคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผม ส่วนเว็บที่เล่นนะผมผมจะไม่ขอบอกเป็นชื่อละกัน ผมแต่ผมได้แอบทิ้งไว้ข้างใต้ให้นะครับผม ผมจะบอกให้ว่าเว็บนี้ PG บั๊กนะผมช่วงนี้กำลังบั๊กเลยใครจะเล่นแนะนำรีบเข้ามาเล่นเลยนะครับผม ใครที่ดูคลิปผมมันผ่านมา ก็จะเห็นว่า Fortune Ox กับ Fortune Mouse เนี่ยแตกเยอะมากๆนะผมแตกแบบบันไลเลยนะ ก็ถ้าจะเล่นก็แนะนำ 2 เกมนี้เลยละกันนะผม โอเค เรากันไปไปกันที่เบมส30 ก่อนเลยครับผม เป็นการ 10%ของเงินดุลนะเอาเติม เวลาเล่นจริงๆ ไม่แนะนำให้เกิน 10%หรือ 5%ของเงินดุลนะผมก็ถ้า 5%จะใช้เวลาหน่อย แต่ก็ลดความเสี่ยงได้นะครับผมมึงไปแดกอะไรมาอะไรเหี้ยท้องไส้ถึงไม่ดีโอ้ยห่ยวยสิเบิร์ดดักเลยเฮ้ย ตายหาแล้วคุณผู้ชมเอาเติมเอเบิร์ตตึงเปียกคุณผู้ชมตึงเปียกช่วงนี้ตึงเปียกผมจะบอกให้นะผมถ้าดูยังไงว่าเกมบังนะผม คือช่วงแรกเนี่ยเขาจะดูดแล้วแบบดูดบ้าเลยนะดูดบ้าข้างเลยนะผมดูดแบบดูดบ้าบอเห็นไหมเหลือห้าสิบบาทนะผมอืมเติมหนึ่งปุ๋ยิ้มยิ้ ็นไหมสังเกตไหมว่าเขาจะดูดแล้ว เกือบหมดตูดนะ ผมแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาจ่ายให้เรานะ โอ้ไอหนุ่มนาเกลือนี่มันดูเกมออกดูเกมเลยอะเฟี้ยวไปเป้าถามกันนี่ล่ะแม่หญิงโอ้ย เออแม่หญิงลงสักทีเถอะกูจะขาดใจแล้ว เออโอเคโอ้ไม่เป็นไรโอเคเจเจอึมเติม ดอกไม้ ดอกไม้ย่องแรกดอกไม้อาตือยิ๊บปี้ยิปปี้เอาบังดิตือเอาเรื่องยากเอาเรื่องไหวไม่ได้ใช้นะผมไม่เป็นไรสามร้อยสุสามพันยังงงงงไปหมดละโอ้ย ดอกนี้นะผมเห็นไหมเหลือจากห้าสิบาทสุดท้ายนะผม สู่สามพันหกโอ้ เว้ย์วังอารามบกโอ้ยเเทพโพดว่ะ มันเทพโพดอ่ะเดี๋ยวต้องสี่รอบนะผมไป เจต้องเข้าเออโอุยวิวายสองจออย่างนี้ เอาเตอเปิดเติมเลยกูพู ยิปปี้ยิปปี้อุ้ยมันคือลือเทนอหมานหมานยิปปี้ยิปปี้หมานเทนอบ้านนี้โย่ว้าววเรียบร้อยผมโอ้โหจาก300สู่7,000นะครับนั้นนั้นอ๋อผมบอกแล้วว่าเกมมันบั๊ก ผมได้ข่าวนะว่ามันบั๊กมาผมก็ไม่เชื่อผมเลยมาเล่นนะผม ก็เว็บนี้เขาก็ให้เขาจ่ายนะ ผมก็ถือว่าเราเล่นได้นะไม่ใช่แบบเว็บ อื่นนี่แบบเออเกมมันบักครับไม่จ่ายไม่ใช่นะผมสิบช่องแรกสิบช่องแรกสิบช่องแรกเพื่อนสิบโอ้ไม่เป็นไรอุ้ยเกือบเปิดแปดพังนะครับผมเกือบแปดพัง โอ้โหเรียบร้อยผมแปดเซีฟีจะเป็นจบไปที่เท่าไหร่เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมอ๋อบาทนี้เติม โอเค ขอจบที่ 7,938 บาทเลยละกันนะผมเกือบเกือบ8,000 เอามาที่ 300เนาะ ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะผมเล่ลืมกดไลค์กดแชร์นะย้ำก่อนย้ำก่อน ขอไลค์หน่อยถือขอลองละโอเคใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวนดีกว่า